ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good สักซีที่ครัแผลแตกแล้วเดี๋ยวดูครับแผลแตกเลย นั่นไงนั่นไงว่าแล้วน้ำมันเห็นดิน้ำมันห้ามบอกใคร มีหลักฐานอยู่ดิน้ำมัน โอ้ยตะกร้าแตกด้วยครับพี่ไน้ำมัน หนูไม่รู้ หนูไม่รู้อะไรมีหลักฐานเห็นตูดด้วย แน่ลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good